หญิงสาวหบร่มเสียในขณะออกสู่ที่โล่งแจ้งแดดจ้า และถอดรองเท้าถือเดินไปในที่ดอนพอถึงที่รุ่มมีน้ำขังก็สวมรองเท้าเดิน มโหสถเห็นจึงถามถึงสาเหตุว่าทำไมจึงทำอย่างนั้น นางตอบว่า ในที่ดอนมองเห็นหนามที่จะตำเท้า แต่ในน้ำมองไม่เห็น จึงต้องสวมรองเท้าในที่มีน้ำมโหสถคิดว่า หญิงสาวคนนี้ฉลาดหลักแหลมมาก แล้วเดินทางต่อไปจนถึงป่า หญิงสาวก็กั้นร่มเดินไป มโหสถถามว่า คนทั่วไปกั้นร่มกันแดด แต่ทำไมเธอกลับกั้นร่มในป่าที่มีร่มไม้นางตอบว่า ที่ฉันทำอย่างนี้เพราะกลัวกิ่งไม้แห้ง ตกถูกศีรษะมโหสถดีใจว่า นางฉลาดหลักแหลม เมื่อมโหสถเดินทางไปกับนาง เห็นต้นพุทรามีผลดกหนา จึงหยุดนั่งใต้ต้นพุทราหญิงสาวบอกมโหสถขึ้นไปเก็บพุทราให้กิน แต่มโหสถบอกว่า เหนื่อยขึ้นไม่ได้ ให้ขึ้นกินเอง นางจึงปีนขึ้นไปเก็บผลพุทรากิน มโหสถบอกนางโยนลงมาให้กินบ้าง นางคิดจะทดลองว่า ชายนี้ฉลาดหรือไม่ จึงถามว่า เธอจะกินผลร้อนหรือผลเย็น แม้มโหสถจะรู้เหตุที่นางถาม เพื่อจะทดลองก็ทำเป็นไม่รู้ แล้วตอบว่า ฉันต้องการผลร้อน นางเก็บพุทราโยนลงที่พื้นดินมโหสถก็เก็บพุทรามาปัดฝุ่นออกแล้วเคี้ยวกิน เมื่อจะทดลองนางอีกจึงกล่าวว่า ฉันอยากกินผลเย็นบ้าง นางก็เก็บผลพุทราโยนไปบนพื้นหญ้ามโหสถไม่ต้องปัดฝุ่น เก็บพุทรานั้นมากินได้เลยขันทดลองเช่นนี้รู้ว่า นางฉลาดเหลือเกินก็ดีใจ แล้วบอกให้นางลงจากต้นพุทราหญิงสาวลงจากต้นพุทราแล้วถือภาชนะไปตักน้ำมา ให้มโหสถดื่ม จากนั้นจึงพากันเดินเข้าพระนคร มโหสถให้นางหยุดพักอยู่ที่เรือนคนเฝ้าประตูพระนคร แล้วบอกภรรยาคนเฝ้าประตูให้ทราบ พื่อทดลองนางส่วนตนเอง ล่วงหน้าเข้าบ้านไปก่อน เรียกสหายมาบอกให้ไปทดลอง พูดเกี่ยวนางอมรา พวกชายหนุ่มไปหานางอมราทำตามที่มโหสถสั่ง หญิงสาวไม่ใส่ใจ กลับคิดว่าชายเหล่านี้เทียบไม่ได้กับสามีเรา มโหสถ ให้ชายหนุ่มไปทำเช่นนั้นหลายครั้ง พอครั้งสุดท้าย จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น ก็ไปฉุดนางแม่พวกเขาไปทำตามที่มโหสถสั่ง หญิงสาวมา เห็นมโหสถ แต่งตัวอย่างเสนาบดี มีทรัพย์สมบัติแม่ก็จำไม่ได้ มองดูมโหสถแล้ว หัวเราะและร้องไห้มโหสถถามเหตุนั้น นางจึงบอกว่า ดิฉันเห็นสมบัติท่านก่อนนึกในใจว่า ท่านมีสมบัติมากเพราะได้ทำกุศลไว้ในชาติก่อน จึงคิดว่า ผลบุญแน่อัศจรรย์จริง ๆ นึกในใจดังนี้จึงหัวเราะ แต่ที่ร้องไห้ ก็เพราะสงสารว่า บัดนี้ท่านมาทำร้ายคนที่มีสามีหวงเห็น ก็จะไปเกิดในนรก เมื่อมโหสถ ทดลองนางอมรา ก็รู้ว่านางมีความบริสุทธิ์ใจ ไม่เห็นแก่ทรัพย์ จึงสั่งบริวารของตน ให้พานางไปอยู่ที่เดิม แล้วแต่งตัวเป็นช่างชุนผ้าไปค้างคืนอยู่กับนาง ครั้นรุ่งเช้าก็ไปราชสำนัก ทูลเรื่องทั้งหมด ให้พระนางอุทุมพรทราบพระนางนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าวิเทหราช แล้วประดับนางอมราด้วยเครื่องประดับต่างๆ ให้นั่งในวอที่ประดับอย่างดี นำมายังบ้านมโหสถจัดพิธีแต่งงานให้ ด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชาทรงส่งทรัพย์ไปเป็นของขวัญแก่มโหสถ ชาวพระนครทั้งหมดตั้งแต่คนรักษาประตูต่างจัดของขวัญมาให้ฝ่ายนางอมรา แบ่งของที่ได้รับพระราชทานคืนเข้าพระขังหลวงส่วนหนึ่งรับไว้ส่วนหนึ่ง แล้วนำไปตั้งเป็นกองทุนช่วยสงเคราะห์ประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติส่วนหนึ่งตั้งแต่นั้นมา มโหสถ ก็อยู่ร่วมกับหญิงสาว ได้ถวายอนุสาสน์ัตธรรมแด่พระราชาสืบมา